วัสดีค่ะ วันนี้จะมาสอนวิธีการตรวจหวยในเว็บสนุกนะคะ ขั้นตอนแรกเนี่ย เราก็เข้าที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าตรวจหวยมันก็จะขึ้นมาคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็เข้าอันที่แรกเลย new สนุก .com ล o t ลอตโต้เสร็จแล้วเนี่ย ในหน้าเว็บสนุกจะมีอะไรบ้างก็คือ ผลรางวัลที่เพิ่งออกไปเนาะ งวดวันที่1เมษาสองตัวท้ายก็ 92 เนาะถ้าสมมติว่าเรามีอ่าสลากเนาะเราจะสามารถตรวจได้แล้วก็แค่กรอกเลขเข้าไป เสร็จแล้วเราก็ใส่เลขไปหัวยูมีหกตัวนะห้าห้าสามสามศูนย์แปดเลขที่เรามีเนาะ ร็จแล้วก็ทำการเราก็มาเลือกนะว่าวันที่ตรวจวันที่ 16วันที่1เราสามารถตรวจย้อนหลังได้ แต่วันนี้เรามาตรวจวันที่1เมษายนเราก็ตรวจสลากนี่เราก็เอาอาผลสลากรางวัลรวดที่หนึ่งเป็นแบบนี้ แบบนี้แบบนี้ก็ให้เราตรวจตรวจดู กลับไปแล้วหน้านี้มีอะไรบ้างรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านอีเมล แล้วก็สามารถกรอกอีเมลของเราเข้าไป แล้วกดยืนยันแหละมันก็จะส่งผลสลากมาให้เราที่อีเมล หรือว่ารับผ่าน SMS มีค่าบริการ10 บาทต่อเดือนแล้วก็พิมพ์มาเลขของเราเข้าไป แล้วก็กดยืนยัน หรือว่าถ้าสมมติว่าอยากดูหวยแบบทำนายฝันเลขเด็ดแม่นๆอย่างเงี้ยเราก็ลองใส่ดู อย่างเช่น เราฝันถึงงูเราก็ค้นหามันก็จะแปล แปลงเป็นเลขออกมาให้เรา เนี่ยแล้วก็จะมีตัวโซ่กินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง แล้วก็ดูว่าจะเป็นที่เท่าไหร่เมื่อที่สิบหก หนึ่งสองสามารถเปิดย้อนหลังได้สบายแล้วก็มีค่ะ รวมข่าวความเชื่อเรื่องหวย แล้วก็สามารถอ่าเข้ามาหาเลขติดอะไรก็ได้ ก็จะมีให้อย่างวันนี้เด็กวัดดวงเฮงทุกวันที่สองอะไรประมาณนี้ค่ะ เราสามารถอ่าเข้ามาดู หรือว่ามาตรวจตรงสลักรางวัลได้ ตามนี้เลยบางทีเราอาจจะเจอเลขเด็ดในเว็บนี้ก็ได้ แบบฟรีๆเลยค่ะ อันนี้ก็ต้องรออินเทอร์เน็ตกันเนาะเพราะว่ายังไม่เสร็จอินเทอร์เน็ตช้ามากเนี่ยค่ะ ยังไงก็จะไม่รอแล้วเนาะเดี๋ยวก็ ลองไปใช้เองเนาะที่เว็บนี่เลย n e w s n o o k c o m ลอตโต้ค่ะ ขอบคุณค่ะ